เป็นห้าเยอะเกินเนาะทุน 300 เอง จัดไปผมล้างกราฟมันก่อนนะเพื่อนอยู่กับ เกมเอ่ออพอลโลกันนั่นเองนะครับผม มา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับ เมื่อนะจัดไป ไม่ค่อยดีแหวะมาเล่นเกมนี้เลยนะเพื่อนแม่งแตกยากจัดกันในหัวมเลย แบบเป็นอีกเกมนึงที่แตกโคตรยากแต่ไม่รู้วันนี้จะเป็นยังไงนะ รอดูกันนะผม อุ้ยเจเข้าว่ะจังหวะนี้วายช่องสามมาแล้วไปยังไงกันต่อดีสวยเฮ้ยไหลว่าไหลอยู่นะ เอาดีไหลอยู่นะ และคิวมาต่อคิวคิวคิวว่าไงคิวช่องสามคิวเข้าไหมคิวไม่เข้าเคด้วยเข้ามาทำหาอะไรวะหน้านี่คิวมาเข้าดอกนี้แทนเราไปยังไงกันต่อครับผม ขอไหลๆเพื่อนขอไหลล เฮ้ย โอ้โห สวยงามตัวแพงแต่อยู่นะจังหวะนี้แล้ววายช่องสามมาอีกแล้ววายช่องสามมาแล้วมันไหลต่อไงโอ้โหเต็มกราฟไปดอกนี้แล้วไปยังไงกันต่อดีครับผมวายยังไงเพื่อน แล้วมันยังได้อยู่นะครับผมวายช่องสามมาแล้วผมเห็น A ผมเห็น A A อยู่ข้างหน้าเต็มเลยอย่างนี้การันตีการแตกไปโอ้โหแล้ววายวายอยู่ข้างหลังวายอยู่ข้างหลังยังไหลต่อได้อยู่หรือเปล่าผมไม่ได้แล้วแต่รางวัลก้อนใหญ่ก็โตไป90บาทเมื่อโอ้โหนี่เบ็ดสามเนี่ยเบ็ดสามก้อนใหญ่ก็โต90บาทเลยหรอทำเล่นไปเอาดีมาดีอยู่นะเมื่อนะ มาดีอยู่นะผมแล้ววายช่องสองมางี้10เต็มกราฟเลย10อยู่เต็มกราฟนี้ก็สวยงามดีครับเราไปยังไงกันต่อดีไหลเปล่าไหลเปล่าไหลต่อด้วยเจกับอะไรวะน่ะอะไรไม่รู้หูดูไม่ทันแล้วจังหวะนี้วายช่องสามช่องสี่ไหลหรือเปล่าก็ไหลต่อไปดีครับ รออะไรเนะไหลต่อไปดีครับแล้ววายช่องสองมันไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วมาเคด้วยเข้าซะด้วยแจมแมวไปเลย ครับผมโอ้โหเช็ดเคทำเป็นเล่นไปมาโคตรดีเลยนะวะนะก้อนใหญ่ก้อนโตไปอีกดอกหนึ่งครับผมจังหวะนี้โอ้โหไหลโคตรโหดวันนี้ว่ะซูเปอร์ไม่กลับไป169บาทเพื่อน